ตอนที่ 4 นี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของศูนย์อาเซียนศึกษานะคะศูนย์อาเซียนศึกษาเนี่ยบางครั้งเเราอาจจะได้ยินหลายคนพูดทับศัพท์นะก็เป็นอาเซียนสตูดี้เซ็นเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเป็นศูนย์อาเซียนศึกษา ศูนย์อาเซียนศึกษาเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนะคะอันนี้ถือว่าเป็นเป็นภารกิจหลักเลย ของหน่วยงานต่างๆใน ในไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือในประเทศที่เป็นประชาคมด้วยกันนะคะในสถาบันการศึกษา สถาบันการพัฒนาหรือว่าสถาบันที่เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชนทั้งหลายเนี่ยอย่างเช่น องค์กรปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยหลายแห่งเลยจะมีการจัดตั้งเป็นศูนย์อาเซียนศึกษาขึ้นมานะคะหรืออาจจะเป็นเป็นมุมเป็นห้องหรือว่าเป็นศูนย์ขึ้นมาเลยนะคะเพราะนั้น จุดที่สำคัญของของความเป็นศูนย์อาเซียนศึกษาเนี่ยก็คือว่าต้องการให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของประชาคมอาเซียนทั้ง 10 ประเทศนั่นเองนะคะว่าแต่ละประเทศที่เป็นสมาชิกของประชาคมเนี่ยเขามีเรื่องราวมีภาษาว่าทำการเป็นอยู่จุดแข็งจุดท้าทายอะไรต่างๆ อย่างไรเนี่ยก็คือจะเป็นสิ่งที่ เป็นความรู้แล้วก็รวบรวมอยู่ในศูนย์อาเซียนศึกษาเรานะคะ อันหนึ่งอีกหน้าที่หนึ่งก็คือนอกนอกจากนี้เนี่ยในศูนย์อาเซียนศึกษาเนี่ยบางที่ยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานติดต่อเชื่อมร้อยสัมพันธ์และที่สำคัญก็คือหลายที่เลยนะคะใช้ศูนย์อาเซียนศึกษาเนี่ยเป็นศูนย์ในการขับเคลื่อนในเรื่องของการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของประชาคมอาเซียน นะคะ อันนี้จึงเป็นการตอบโจทย์เลยนะคะว่าทำไมจึงเราไปที่ไหนที่ไหนเนี่ยเรามักจะเห็นมีการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาขึ้นมานะคะเพราะนั้นจึงอาจจะกล่าวได้ว่า การเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยเเราก็มักจะรู้กันว่าอ้าก็คือการรวมตัวกันเป็นหนึ่งการเป็นหนึ่งอัตลักษณ์หนึ่งประชาคมหนึ่งวิสัยทัศน์อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ ทุกคนมักจะรู้นะบางคนก็พูดทับศัพท์ไปเลย one vision one identity one community เนี่ยรู้แค่นี้ แต่ถ้าเกิดต้องการที่จะรู้เพิ่มเติมนะต้องการที่จะรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของของอแต่ละประเทศที่อยู่ในประชาคมล่ะจะไปที่ไหนล่ะนะสมัยก่อนก็คืออก็ต้องไปถามเจ้าของประเทศเขาต้องไปดูในประเทศนั้นต้องติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราที่เป็นชุมชนเราที่เป็นคนทั่วไปเนี่ยมันเป็นเรื่องยากสำหรับเรานะคะเพราะนั้นกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะคะก็เป็นหนึ่งในกระทรวงหลักเลยนะที่เป็นหน้าที่หลักเลยเนี่ยก็คือเขามีหน้าที่ในการที่จะให้ความรู้ทั้งแก่เด็กนะให้ความรู้เด็กก็ต้องให้ความรู้ครู ให้ความรู้ครูก็เกี่ยวข้องกับผู้ปกครองพ่อแม่เด็ก ผู้ปกครองพ่อแม่เด็กก็จะเกี่ยวข้องกับชุมชน ราะนั้นกระทรวงศึกษาก็เลยมีนโยบายในเรื่องของการให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา เกี่ยวกับเรื่องประชาคมอาเซียนเนี่ยผ่านสถานศึกษาต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นหลักใหญ่เลยนะคะ เพราะนั้นตรงนี้ก็คือศูนย์อาเซียนศึกษาจึงเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ในโรงเรียนประเภทต่างๆนะ อันนี้ก็คือเป็นเป็นเป็นหน้าที่หลักของกระทรวงศึกษาเลยนะคะ ซึ่งเราก็ได้มีการเข้าไปดูในหลาย ๆ โรงเรียนนะว่าเขามีการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาอย่างไรบ้างนะคะ ยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าทางกระทรวงศึกษาเนี่ยก็ได้มีการพัฒนาโครงการต่าง ๆ แต่โครงการที่ที่ติดหูติดตาแล้วก็หลายหลายเชื้อชาติที่อยู่ในประชาคมอาเซียนก็มีการชื่นชมนะก็คือโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน ภาษาอังกฤษเรียกว่า Spirit of ASEAN นะเป็นโครงการพัฒนาคนไทยเนี่ยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอันนี้ก็คือเป็นเป็นอ่าเป็นเป็นโครงการที่ดีมากนะคะโดยในโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยทุกโรงเรียนเนี่ยก็จะต้องมีการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษานะมีการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาขึ้นมาแล้วก็ทำหน้าที่อย่างที่ดิฉันบอกตั้งแต่แรกนะทั้งเป็นศูนย์ประสานการเป็น คลังความรู้เป็นศูนย์ขับเคลื่อนอะไรต่างๆนะคะ โดยโดยโดยในศูนย์อาเซียนศึกษาเนี่ยลองดูซิว่าเขาตั้งอยู่ที่ไหนบ้างนะคะในโรงเรียนแต่ละประเภทที่มีศูนย์อาเซียนศึกษาอย่างเช่นเรามักจะได้ยินเป็นชื่อภาษาอังกฤษอย่างเช่นโรงเรียน Sister School นะเป็นเืองเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ในเมืองเนี่ยก็จะมีการพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับอาเซียน เกี่ยวกับภาษาเพื่อนบ้าน เกี่ยวกับกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน อันนี้เข้าไปดูไม่พลาดเลยนะคะ มีประมาณ 30 โรงเรียนนะคะ อีกโรงเรียนหนึ่งก็คือเป็นโรงเรียน Buffer School โรงเรียน Buffer School เนี่ย Buffer แปลว่ากันชน นะ เป็นโรงเรียนกันชน โรงเรียนพวกนี้จะตั้งอยู่กับติดขอบชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่น ๆเนี่ย เช่น ไทยกับลาว ไทยกับมาเล ไทยกับพม่า ไทยกับกัมพูชาอะไรต่างๆเนี่ย จะมีอยู่ทั่วประเทศประมาณ 40 โรงเรียนในโรงเรียนพวกนี้ก็จะมีศูนย์อาเซียนศึกษา ในศูนย์อาเซียนศึกษาเนี่ยอย่างเช่นอ่ะสมมติโรงเรียนที่อยู่ติดกับติดกับกัมพูชานะก็จะเป็นศูนย์อาเซียนศึกษาที่ให้ความรู้หลักๆ เลยเกี่ยวกับเรื่องภาษากัมพูชาว่าทำกัมพูชา แล้วมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเปลี่ยนผ่าน ครูบาอาจารย์ เอาครูกัมพูชาเข้ามาสอนเข้ามาอะไรต่างๆนะคะเพราะว่าการเข้ามาสอนเนี่ยมันจะได้ทั้งภาษาได้ทั้งวัฒนธรรม ได้ทั้งการแลกเปลี่ยนที่มีชีวิตชีวาอะไรต่างๆนะคะอีกโรงเรียนประเภทหนึ่งเราเรียกว่าเป็นโรงเรียน education hub เป็นโรงเรียนที่เป็นศูนย์กลาง ตรงนี้ก็คือเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่ว่ามีการพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับอาเซียน นะเปิดรับคนอาเซียนมาเรียนร่วมกันในระดับมัธยม อันนี้ก็มีประมาณ 14 โรงเรียนนะคะ แล้วก็โรงเรียนที่เข้ามาตรฐานสากล โรงเรียนที่เข้ามาตรฐานสากลเนี่ยก็คือเป็นโรงเรียนที่ใช้มาตรฐานสากล หมายความว่าความมุ่งหวังก็คือว่าต่อไปเนี่ยโรงเรียนพวกนี้จะสามารถที่จะรับนักศึกษา หรือผู้เรียนที่เป็นคนจากประชาคมอื่นๆ จากสมาชิกประชาคมได้ และโรงเรียนที่ใช้ชื่อว่าอาเซียนโฟกัสคูล เป็นโรงเรียนที่เน้นในเรื่องของการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนโดยเฉพาะเลย อันนี้มีประมาณ 14 โรงเรียนนะคะ เพราะนั้นจึงกล่าวได้ว่าการมีศูนย์อาเซียนศึกษากระจายไปในทุกรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งในโรงเรียนในสถานที่ต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ศึกษาดูงานที่เป็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นที่ที่บางที่เนี่ยตั้งเป็นเป็นสถานที่โชว์ วัฒนธรรมอาเซียนทำเป็นเขาเรียกว่าอะไรพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับอาเซียนที่บอกเรื่องราว ความเป็นมาระหว่างประเทศไทยกับประเทศอาเซียนนั้นๆสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วหลายๆ โรงเรียนที่พวกเราได้เข้าไปดูเนี่ยนะคะก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้ สมมุติว่าเป็นที่ที่ครูมาใช้สอนเกี่ยวกับเรื่องของภาษาอาเซียน อย่างบางโรงเรียนเนี่ยที่ฉันไปดูเนี่ยอาจารย์ก็เป็นอาจารย์ชาวฟิลิปปินส์ นอกจากแกมาสอนในเรื่องราวเกี่ยวกับภาษาเมื่อทำฟิลิปปินส์แล้ว แกก็ตั้งเป็นเป็นชมรมภาษาท้องถิ่นฟิลิปปินส์หรือว่าภาษาตะกาล็อก แล้วก็ยังมีการสอนภาษาอังกฤษ และมีการสอนในเรื่องของวิถีชีวิตวิธีคิดอะไรต่างๆ ทำให้เด็กทั้งโรงเรียนมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องภาษาและวัฒนธรรมของคนฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะ อันนี้ก็ถือว่านี่คือความจำเป็นและความสำคัญของ ของของของอของศูนย์อาเซียนศึกษาเลยนะคะเพราะนั้นในเรื่องของการสร้างความเข้าใจระหว่างคนในภูมิภาคอาเซียน ในประชาคมอาเซียนนั้น ศูนย์อาเซียนศึกษาถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลไกที่สำคัญเลยค่ะที่จะทำให้คนในประชาคมอาเซียนนั้นมีความเข้าใจที่ดีร่วมกันค่ะ